เรามาดูขั้นตอนของการทดสอบสมมติฐานนะคะสมมติฐานคือข้อความที่ใช้ในการคาดคะเนถึงผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะจริงหรือไม่จริงต้องรอผลสุดท้ายของการทดสอบนะซึ่งจะมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้นะคะขั้นแรกเลยกำหนดสมมติฐานที่กำหนดเอาไว้แต่เดิมนะคะให้เป็นสมมติฐานทางสถิติ ซึ่งสมมติฐานทางสถิติจะมี อยู่2ในด้วยกันนะคะอันที่ 1 ก็คือสมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลักก็จะเขียนแทนด้วยตัว HO นะคะ กับสมมติฐานทางเลือกหรือจะเรียกว่าสมมติฐานรอง ก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น H1 นะคะ ซึ่งข้อความที่จะใช้เพื่อกำหนดเอาไว้ที่สมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลักเนี่ยค่ะ จะเป็นข้อความของสมมติฐานที่บ่งถึงความไม่แตกต่างกัน ความไม่เปลี่ยนแปลง ความไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งถ้านึกถึงเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ มันก็คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะหรือสามารถที่จะเอาข้อความสมมติฐานที่เป็นการบ่งถึงการเปรียบเทียบแล้วมีไม่น้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งคำว่า มีไม่น้อยกว่ามันก็จะตรงกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ว่ามากกว่าเท่ากับนะคะหรือการมีไม่มากกว่าก็จะตรงกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ว่าน้อยกว่าเท่ากับงั้นสังเกตนะคะว่า สมมติฐานที่จะวางเอาไว้เพื่อพิสูจน์ที่สมมติฐานว่างนะคะหรือสมมติฐานหลักซึ่งตรงกับสัญลักษณ์ H0 เนี่ยหรือว่า HO เนี่ยนะคะ ก็คือเครื่องหมายทางเป็นข้อความที่สามารถแปลออกมาเป็นคณิตศาสตร์ แล้วใช้สัญลักษณ์เท่ากับมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนสมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานรองหรือที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์เป็น h1 หรือว่าบางครั้งก็อาจจะใช้เป็นตัว ha ก็สามารถใช้ได้นะคะ ก็จะเป็นข้อความสมมติฐานที่หักล้างหรือว่าตรงข้ามกันกับสมมติฐานว่างที่วางเอาไว้ข้างบน แล้วเป็นข้อความสมมติฐานที่บ่งถึงความแตกต่างกัน บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงไป บ่งบอกถึงการมีความสัมพันธ์ต่อกัน นั่นก็คือเครื่องหมายคณิตศาสตร์เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะหรืออาจจะเป็นข้อความสมมติฐานที่บ่งถึงการเปรียบเทียบในเชิงน้อยกว่าหรือมากกว่า นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการของการกำหนดสมมติฐานทางสถิติ ระหว่างสมมติฐานหลักกับสมมติฐานรองนะคะที่จำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ใช้ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นขั้นตอนที่ 2 ก็จะเป็นการกำหนดค่าความน่าจะเป็น ซึ่งมันก็คือโอกาสของการสรุปผลผิดพลาดจากความเป็นจริง ที่ว่าสมมติฐานว่างเป็นจริง แต่สรุปผิดว่าสมมติฐานว่างไม่เป็นจริงนะยกตัวอย่าง ในความเป็นจริงแล้วนะคะเพศชายกับเพศหญิงชื่นชอบรายการ The Mask Line ไทยไม่แตกต่างกัน แต่ผลการทดสอบกลับไปสรุปผลภายใต้หลักฐานที่รวบรวมมา แล้วบ่งชี้ว่าชายกับหญิงชื่นชอบรายการ The Mask Line ไทยแตกต่างกัน อันนี้คือการสรุปผลผิดพลาด ซึ่งในความเป็นจริงคือสมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลักเป็นจริง แต่ไปบอกว่าสมมติฐานตัวนั้นไม่จริง อันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการสรุปผล เราเรียกความผิดพลาดประเภทนี้ว่าความผิดพลาดประเภทที่ 1 แล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอัลฟาและสามารถเรียกอัลฟาตัวนี้เป็นระดับในยะสำคัญทางสถิติ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขั้นตอนที่ 2 ที่เป็นการกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติหรือตัวอัลฟานั้นมักกำหนดที่ 5%หรือ 1%แล้วแต่กรณีนะคะทีนี้มาถึงขั้นที่ 3 หลังจากขั้นที่ 1 คือการเปลี่ยนสมมติฐานให้มาเป็นสมมติฐานทางสถิติ ที่ประกอบด้วยสมมติฐานหลักกับสมมติฐานรองนะคะขั้นตอนที่ 2 คือการกำหนดระดับ นัยสำคัญทางสถิติมักจะกำหนดที่ 5%หรือว่า 1%เมื่อถึงขั้นที่ 3 ก็จะพิจารณาเลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งจะต้องพิจารณาจากสมมติฐานว่าเราต้องการทดสอบในเชิงของการเปรียบเทียบ หรือทดสอบในเชิงของความสัมพันธ์นะแล้วก็ต้องพิจารณาประเภทของข้อมูลควบคู่กันไปด้วยนะคะซึ่งวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติตรงนี้ค่ะจะมีหลากหลายวิธีการมากก็จะขอยกไปพูดใน บทเรียนตอนต่อไปนะคะ หลังจากนั้นขั้นที่ 4 ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและนะทำการรวบรวมข้อมูลมา แล้วก็วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผลตามขั้นที่ 3 ที่เราเลือกสถิติที่เราจะใช้ แล้วก็ประมวลผลได้ค่าต่างๆออกมา รวมถึงค่าความน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญ ค่าความน่าจะเป็นที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างตรงนี้เราจะเรียกว่า p value นะคะ p value มันจะเป็นค่าสถิติ เป็นค่าความน่าจะเป็นที่ค่าสถิติจะตกอยู่ในบริเวณของสมมติฐานว่างนะคะหรือจะกล่าวว่าค่าความน่าจะเป็น probability value หรือ p value มันก็คือระดับในยะสำคัญที่สังเกตได้ ที่เป็นความน่าจะเป็นที่น้อยที่สุดที่จะปฏิเสธสมมติฐานว่างนั่นเอง ดังนั้นเอาแบบง่ายๆนะคะถ้าเราทราบว่า p value ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลตัวอย่าง เราจะเอาค่า p value ตรงนี้ ไปเปรียบเทียบกับระดับในยะสำคัญที่กำหนดในขั้นที่ 2 ซึ่งวิธีการเปรียบเทียบก็คือ ถ้าหากว่า p value ที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูลตัวอย่าง มีค่าไม่น้อยกว่าอัลฟาเราจะสรุปผลว่ายอมรับสมมติฐานว่าง นะคะแต่ถ้าหากว่า p value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดในขั้นตอนที่ 2 ผลก็จะสรุปว่าปฏิเสธสมมติฐานว่างนะคะในกรณีของการยอมรับสมมติฐานว่าง นั่นหมายความว่าข้อความที่เขียนเอาไว้ที่สมมติฐานว่างนะคะเป็นจริงโดยหลักฐานที่รวบรวมมา นะคะและทำนองเดียวกัน ในกรณีของการสรุปผลว่าปฏิเสธ สมมติฐานว่างก็คือภายใต้หลักฐานที่รวบรวมมาทำให้บ่งชี้ได้ว่า สมมติฐานว่างที่กำหนดขึ้นมานั้นไม่เป็นจริงทำให้ต้องไปยอมรับข้อความที่เขียนเอาไว้ในสมมติฐานรองว่ามันมีความเป็นจริงนะคะโอเคทั้งนี้ p value ที่โปรแกรมจะประมวลผลออกมาเนี่ยโปรแกรมจะเสนอออกมาโดยคำว่า sig ซึ่งซึ่งคำว่า p value เนี่ยค่ะ เราจะใช้คำว่า significant นะคะ แต่ว่าในโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยค่ะหลากหลายโปรแกรมก็จะโชว์นะคะ ก็จะปรากฏออกมาด้วยคำว่า sig ซิกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวโปรแกรมก็จะบอกนะคะหรือบางสถานการณ์ก็จะโชว์มาด้วยคำว่า as sim sig หรือ significant อันนี้ก็แล้วแต่ว่าซอฟต์แวร์ตัวนั้นจะใช้คำใดในการแสดงถึงคำว่า p value ออกมาให้เราทราบนะคะ ผ่านไป 4 ขั้นตอนมาถึงขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นของการสรุปผล นะขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นสุดท้ายของการทดสอบสมมติฐานนั่นก็คือการสรุปผลทางสถิติว่า ยอมรับหรือไม่ยอมรับสมมติฐานว่าง แล้วก็แปลภาษาแปลความหมาย ที่เราบอกว่ายอมรับสมมติฐานว่างหรือไม่ยอมรับสมมติฐานว่างเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นนะสมมติฐานว่างตั้งว่า นักศึกษาชายใช้เวลาในการอ่านหนังสือไม่แตกต่างกับนักศึกษาหญิง สมมติฐานรองเขียนว่านักศึกษาชายใช้เวลาในการอ่านหนังสือแตกต่างกับนักศึกษาหญิง แล้วก็ผ่านกระบวนการทดสอบมา จนถึงขั้นตอนที่ 5 สรุปผลว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานว่างนะหลักฐานที่รวบรวมมาบ่งชี้ว่าไม่ยอมรับสมมติฐานว่าง ไม่ยอมรับสมมติฐานว่างก็คือต้องยอมรับสมมติฐานรอง ซึ่งข้อความที่เขียนไว้ในสมมติฐานรองก็คือ นักศึกษาชายใช้เวลาในการอ่านหนังสือ แตกต่างกันกับนักศึกษาหญิง ซึ่งสามารถแปลความหมายว่า นักศึกษาสองเพศเนี่ยค่ะใช้เวลาในการอ่านหนังสือไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ